ำหรับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะชนิดเต้นเร็วนะครับ ของใครจะมาด้วยการใจสั่นหน้ามืดนะครับ เราก็สามารถรักษาโดย 2 วิธีหนึ่งก็คือกินยา แต่การกินยานี่ของไข้ต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะฮะซึ่งพวกนี้จะมีผลข้างเคียงเยอะมาก กับวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คือ การรักษาให้หายขาดได้ โดยการสวนและจี้ด้วยคลื่นวิทยุไฟฟ้าหัวใจ ซึ่งโอกาสหายขาดได้ถึง 95%ตลอดชีวิต ส่วนโรคหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะอีกกลุ่มหนึ่งที่รักษาโดยการจี้ไม่ได้ โดยเฉพาะหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะที่มาจากหัวใจ ห้องล่างนะครับที่เราเรียกว่า ventricular tachycardia ที่มักจะสัมพันธ์กับหัวใจโตล้มเหลว หรือว่าอาจจะเป็นหลอดเลือดหัวใจตีโอกาสเสียชีวิตสูง พวกนี้เราจะมีวิธีป้องกันโดยการฝังหรือใส่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ เพื่อป้องกันคนไข้เสียชีวิตจากหัวใจเต้นเร็ว ในชนิดนี้นะครับผม ถ้ากพลาดสาระดีๆของโรงพยาบาลเวชธานี อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ด้านล่างและกดกระดิ่งพวกเราด้วยนะคะ